Thank you. งกายในการแสดงนาตามวยไทยนะครับ เนื่องจากว่านาตามวยไทยนะครับเป็นการแสดงจำลองมาจากเหตุการณ์ต่างๆขึ้นอยู่กับทางทีมผู้กับหรือทางทีมผู้จัดว่าเราจะแสดงออกในทีมลักษณะไหนนะครับ ซึ่งบางครั้งเราอาจจะเป็นจำลองจากวรรณกรรมเราก็จะแต่งต้องแต่งตัวเป็นวรรณกรรมนะครับโดยโดยโดยทั่วไปแล้วนะครับโดยโดยส่วนใหญ่อาจจะเป็นลักษณะของมวยโบราณนะครับ ซึ่งอาจจะต้องเป็นประกอบด้วยง่าย นะครับมีมงคลที่เป็นสัญลักษณ์ของของของมวยนะครับ มงคลผ้าประเจียดผ้าพันมืออะไรต่างๆนะครับ ในส่วนผู้หญิงนะครับในส่วนหนึ่งก็เป็นลักษณะของการนั่งอิงประวัติศาสตร์ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเรื่องของการนั่งนุ่งโจงกระเบน หรือการรัดรัดของของผู้หญิง ลักษณะของการแต่งกายแบบแบบง่ายแบบนักรบโบราณนะครับรัด เขาเรียกว่ารัดอย่างเช่นในภาพนะครับหรือแม้กระทั่งเราสามารถที่จะดีไซน์ท่าทางหรือในประกอบให้กับให้มันแมทกับตัวนักแสดงนะครับเช่นเรามีบทแสดงเป็นจำลองเป็นวรรณกรรมหนุมานอะไรต่างๆ เราก็อาจจะจำลองการแต่งกายออกเป็นลักษณะของหนุมานนะครับ ซึ่งไม่ตายตัวนะครับบนพื้นฐานของของความที่เราคอดเลือกออกมานะครับอาจจะเป็นนักรบ นะครับอาจจะเป็นนักรบชุดนักรบ หลังจากเราต่อสู้ด้วยดาบเสร็จแล้วก็ปลดดาบแล้วก็มาเป็นลักษณะของการรีแลกเป็นมวยไทยต่อในการแสดงเป็นมวยไทยต่อนะครับซึ่งในการออกแบบนะครับในกระทั่งเรื่องของมงคล สีมงคลการแต่งโครงแต่งกายนะครับขึ้นอยู่กับทางทีมทีมผู้จัดนะครับว่าจะให้ออกมาลักษณะไหนนะครับบนความพื้นฐานในการสื่อสารออกมาเป็นลักษณะของมวยไทยนะครับซึ่งให้สอดคล้องกับการลาตามวยไทยหรือการแสดง นะครับ ครับสำหรับการนำเสนอในลักษณะของนาตามวยไทยนะครับในที่เราอาจจะมองในภาพรวมก่อนว่า 1. เราจะเริ่มแต่การพอดเรื่องนะครับ เราจะมีจินตนาการในการสร้างเรื่องให้เป็นลักษณะไหน ให้ส่วนของเรื่องของอส่วนใหญ่เราอาจจะเน้นในทางของเชิงประวัติศาสตร์ หรือ เราทำให้สอดคล้องกับวรรณคดีต่างๆนะวรรณคดีต่างๆ ที่เราอาจจะมีพระรามพระยศอะไรต่างๆ ที่การยกทัพต่างๆนะหรือแม้กระทั่งการมีลักษณะของตัวแสดงบริบทต่างๆ ที่อยู่ในกับเหตุการณ์จริงนะครับ ซึ่งในการแสดงต่างๆนะพอเราคัดเรื่องเสร็จนะครับ เราจะทำการอย่างไรที่จะให้การออกแสดงออกมาให้ดูสมจริงสมจังนะครับบนพื้นฐานของ สถานที่องค์ประกอบของตัวบุคคลนะครับตัวบุคคลของทีมนักแสดงนะครับสถานที่เป็นยังไงในพื้นเป็นยังไงเวทียกสูงพื้นบอกหรือสนามหญ้าหรือแม้กระทั่งว่าตามถนนเวลาที่สกาลบางครั้งเราไปตามถนนหนทางนะครับเราอาจจะต้องใช้ในกระบวนการต่างๆ ที่ระบบการซ้อมเราอาจจะต่างกันออกไปนะครับในเรื่องของบริบทต่างๆนะครับในที่นี้เราก็อาจจะมองเรื่องของ รูปแบบการซ้อมนะครับ เราควรที่จะมีทักษะอะไรบ้างที่จำเป็นสำหรับผู้ที่จะทำการแสดงนาตามวยไทยหรือทำแสดงของลักษณะของมวยไทยในเชิงที่ออกเป็นลักษณะของแสดงนะครับ ซึ่งอาจจะต้องจัดในขั้นตอนต่อไปว่า ในพื้นฐานนะครับในส่วนของมวยก็จะต้องเป็นทักษะพื้นฐานในการใช้การเคลื่อนที่การลุกการรับของลักษณะมวยไทยนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะอาจจะมีแอคชั่นนะครับหรือ การแสดงให้มันสมจริงสมจังนะครับ ซึ่งเป็นการตกลงกันระหว่างคู่แสดงทั้งสองคนว่า ลูกนี้มาจะมาลักษณะนี้ท่านจะไปตรงไหนต่อนะครับหรือเด็กจะขึ้นมาแล้วสโลโมชั่นยังไงนการปัดยังไง การแสดงออกสีหน้าท่าทางยังไงนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดคือเราจะต้องให้เด็กมองถึงเรื่องความปลอดภัยในการแสดงหรือการนำเสนอนะครับ เพราะเดี๋ยวเราจะลำดับเหตุการณ์ต่างๆว่าสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ในการนำ หน้าตามวยไทยไปสู่ให้กับเด็กและเยาวชนในการศึกษาครับครับสำหรับถ้าแม่ไม้หรือลูกไม้นะที่นิยมนำมาแสดงในการแสดงนาตามวยไทยนะครับ ส่วนใหญ่เราจะอ้างอิงจากทักษะการใช้อาวุธต่างๆนะครับไม่ว่าทักษะการใช้หมัดนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับ ในการเรียนให้เป็นระบบยิ่งขึ้นนะครับ ในที่นี้เดี๋ยวนะทีมงานจะนำเสนอเรื่องของท่าในการใช้ที่นิยมการแสดงนะครับ ทั้งนั้นทั้งนี้นะทีมงานผู้จัดหรือผู้สอนควรที่จะคำนึงถึงตัวบุคคลนะครับว่ามีความสามารถในเชิงลักษณะไหน เช่น ความสามารถในการยืดหยุ่นตัว การสปริงข้อเท้าหรือการใช้ความสามารถทางด้านยิมนาสติกมาช่วย นะครับดังนั้นทั้งนี้ผู้ทำการฝึกนะครับก็ควรที่จะมีพื้นฐานทางแม่ไม้มือไทยนะครับเพราะว่า1ท่าทางต่างๆ ยิ่งถ้าเรามีพื้นฐานทางแม่ไม้มือไทย แล้วปุ๊บเนี่ยเราจะมีความดูแล้วมันจะการแสดงจะกลมกลืนยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้เกิดซ้อมจะเกิดความชำนาญแอคชั่นต่างๆมันก็จะมีความที่จะดูเหมือนสมจริงสมจังยิ่งขึ้น นะครับทางนี้เราอาจจะนำเสนอในลักษณะของอแม่ไม้ ลูกไม้ตามทักษะ หมัดเท้าเข่าศอกนะครับที่นิยม แต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะประยุกต์ให้เป็นลักษณะของการ acting action มาเกี่ยวข้องนะครับ ครับสำหรับนาตะมวยไทยนะครับอีกส่วนประกอบหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของเสียงดนตรี หรือเสียงเพลงประกอบนะครับเริ่มตั้งแต่การเปิดตัวผู้แสดงออกมา การพดเรื่องออกมาว่ามีลักษณะอย่างไรนะครับการไหว้ครูใช้ควรใช้เพลงประกอบไหว้ครูที่ที่สอดคล้องนะไม่ยืนเยอะเกินไปหรืออให้ให้เหมาะสมใช้คำนี้ได้ว่านะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในช่วงที่จังหวะ การแสดงของนาตะนะครับ ควรมีเพลงประกอบที่ใช้คำว่าเล้าใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเพลงในส่วนของเด็กเล็กที่เขาสามารถร้องได้หรือเป็นที่ติดตลาดติดปากเขานะครับเป็นอยู่ในวัยช่วงวัยเขานะครับเขาก็จะมีความสุขในการเล่น มีความสุขในการแสดงยิ่งขึ้นนะครับ